เออเออเรามีแคลอสนะ ไม่ใช่ เออ เรามาให้ทุน 300นะคุณผู้ชมเล่นกันเป็นเวลา 13 นาฬิกา 5 นาทีครับน้องๆหนู ๆ ควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะ วันนี้เฮียวินมาเล่นเพื่อความสนุกเท่านั้นนะครับผม เออ มากันที่ 300 ผมขอญาตใจไปที่ 6 เริ่มที่ 6 แล้วกันเนาะว่าจะ 6กระดี เอ้ย ไม่ใช่ 6 6 6 เออจะ 6 ได้ขนาดไหนเออจะ 6 หรือจะเช็ด หรือจะ 7 หรือจะ 8 เอองงอะไรวะเนี่ย สำหรับเกมนี้นะคุณผู้ชมสเกตเตอร์ 4 ตัวนะครับผมประกาศจะปรากฏใดๆเออ ที่ไม่ได้จะมีจบจำนบห15รอบเออ โอเค เข้าฟรี15 รอบนะ อันนี้ก็จะเป็นตัวผู้หญิงตัวเพชรแหวนนาฬิกา ข้อมือโทรศัพท์มือถือก็ชอบมาชอบมาเออเอาใครเกิดไม่ทันเพลงนี้ครับผม ผมแก่แล้วนะ เออ แก่ยังวะ แล้วก็มีสัญลักษณ์วายนะคุณผู้ชม สัญลักษณ์ Y Y คอมโบ3เหรออันนี้แล้วก็ Y แล้วก็มีนาฬิกามีลูกเต๋ามีรถรถเข็งรถเบนซ์รถเข็งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ประกาศจกจักรเจ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊เออพูดเยอะพูดแยะเอาลุยกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมเกมนี้ซื้อฟรีได้นะ มาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะเกมนี้โอ้ชิปชิปหายครับผมชิปมาเต็มเต็มเอาสแกตเตอร์เข้ามาเลยไหมล่ะเข้าเลยเลยเข้าเข้ายุ่ยุ่ยุ่ยุนั่นแหละครับผมขอบคุณมากเออ เอาวายังไม่ทันโชว์โบบะเลย สแกตเตอร์เข้าซะแล้ว ไปต่อมีไหมโอ้โหมีวายมาแบบนี้สวย เออก่อนเข้าก่อนเข้าขอหนักนกจังดุงโอ้โหแถมมาอีกหนึ่งตัว ขอบคุณมาก เออห้าตัวสิบเจ็ดรอบหมุน หมุนกันไปจุกๆคุณผู้ชม หมุนกันจุกๆ เข้าไปไปลุยกันเลยดีกว่า เกมนี้ในฟรีนะในฟรีมีตัวคูณนะครับผมเก็บสะสมตัวคูณเรื่อยๆนั่นแหละครับ ผมสวยคูณ 2 แล้วก็ โอ้ว้าวทายโถล่าเออไปต่อ ยังนะ ยังคอมโบต่อเนื่องไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ เออ สวยรถแถวหนึ่งมาไหม ยังนะ ตอนนี้คูณ 5 คุณผู้ชมกับอีก 10 รอบหมุน ไปกันที่เบ็ด6เออ โวคูเคมาสวยๆ แล้วก็ ยังนะยังไม่บุ้มบัมสลัมพึ่มนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปหกบาทจะจบที่ร้อยร้อยเองเหรอ เออ ยังไงไปต่อคิวแถวหนึ่งผู้หญิงแถวสองคอมโบต่อเนื่องไปไหนหมดเกมนี้เออคอมโบต่อเนื่องไปไหนหมดเออไปต่อเอ้ยเออไปต่อได้เอได้ลูกเต๋าแล้วสิบแถวหนึ่งเกมแถวสาม โอเคมา เอาไงต่อสิบแถวหนึ่งเจ็ดแถวสามมาสิบแถวสามดิเคเออ ไป สวยหกสิบสองแล้วก็มีไหมเเจไอเจอยู่เวนเออ ไม่เป็นไร รับรางวัลกันไปสามร้อยกว่าบาท ขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันคุณผู้ชมสามสิบไปดิรออะไรล่ะ โอ้โหวายมา ตัวถูกนะ เจแถวสองลงมา เออเป็นวายก็ยังดี แล้วก็ชิปแถวหนึ่ง ชิปหายแล้วยังไง มาไหมมีวายมารอ เออสวยหูยคุณผู้ชม มาวะอีแค่เออ สวยอย่างนั้นหุยแล้วก็หุยแจ่มแจ๋วรับรางวัลดอกนี้ไปสี่พันหกซูเปอร์วิกะอีแค่โอ้โหมาดีขนาดนี้มากันที่ทุนสามร้อยนะสามร้อยเอง ซื้อแม่งสักสี่พันไหมดีไหมสี่พันห้าซื้อไหมซื้อซื้อดอกท้ายได้ไม่ได้ก็เลิกเอาวะไปดิยังไงก็กำไรอะคิดอะไรมากอย่างน้อยก็คือกำไรอะคุณผู้ชม แถมแบบเมื่อกี้ไหมจะมีแถมแบบเมื่อกี้ไหมโอ้โหลายไม่น่าแถมซะแล้ว ไม่น่าแถมซะแล้วเออ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร 15 รอบหมุนคุณภาพก็เป็นได้ใช่ไหมเออไปเลยลุย ซื้อ 4,500นะคุณผู้ชมเออขอทุนก่อนทุน 4,500 คืนก่อนที่เราซื้อไป สวยมีวายมารอแล้วโอ้โหวายคอมโบ2ด้วย นั่นแหละ ผมสวย A แถว 2 J แถว 1 เออเป็นวายสวยดี ว้าว เออจเก็บตัวคูณไปก่อนไป เล็กๆน้อยๆก็สะสมตัวคูณไปก่อน ไม่ต้องขำไม่ต้องขำเจแถวหนึ่งเคแถวสองไม่มาขำเออวายคู่แล้วไงต่อ เออ สวย แล้วก็ขาดรถแถวหนึ่งชิปแถวสองนะเมื่อกี้ ฟรีในฟรีก็ไม่มานะขาดหนึ่งตัว เปลี่ยนเป็นเคไหม นั่นแหละครับผมสวย แล้วก็เป็นวายคอมโบสองวายคอมโบสองมีตัวเชื่อม แล้วยังไงต่อ มีอีกไหม น่ามีเบาๆ แล้วไงต่อ แล้วก็อเออเอาเอาเอาเอา อีกทั้งเก้ารอบหมุนเออ ภาษาอะไรภาษามาเก๊าเหรอ อาชิบโฮลสุนาเจ๊ดเคเจ มา เออ เอแถวหนึ่งเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เรื่องแล้วไม่ได้เรื่องแล้ว ทีนี้ยังไงต่อ ยังไม่ได้ทุนคืนเลยนะ ยังไม่ได้ทุนที่ซื้อไปเลยนะ อีกห้ารอบหมุนสุดท้าย ขอทงหนักเปลี่ยนเป็นสิบได้ไหมเปลี่ยนเป็นเคเหรอเคมีมีตัวเชื่อมจะเอาแค่ทุนเหรอ ถ้าเพื่อนเพื่อจะเอาแค่ทุนเหรอเพื่อนเออได้ทุนคืนนะสามรอบหมุนสุดท้ายคือกำไรคุณผู้ชมกำไรนะกำไรดิกำไรดิเอ้ยสุดท้ายแล้วยังไงโอ้ยได้ชิปได้ตุ๊กตามได้อุ้ยแตกมือ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 โชคดีนะตอนสุดท้าย หนีดีกว่าเจอกัน กูดไน